ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศสรุปได้ดังนี้ 1. เป็นที่รวมวิทยาการต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน ซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นสถานที่ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมทำให้การเรียนการสอน มีความทันสมัยอยู่เสมอสอง เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้าวิจัย การเลือกศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ สามารถค้นหาคำตอบที่ต้องการได้อย่างมีระบบและวิธีที่ถูกต้อง 3. เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเอง การอ่านเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการอ่านที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่ง 4. เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเป็นศูนย์รวมของความรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้แสวงหาความรู้ตามความต้องการ เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมความบันเทิง 5. เป็นแหล่งส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมของคนในสังคม เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน 6. แหล่งสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า เป็นคลังความรู้ที่ให้ผู้ใช้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจต่างๆ จะเห็นได้ว่า แหล่งสารสนเทศ มีความสำคัญกับผู้ใช้อย่างมาก ถ้าผู้ใช้เห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีอยู่ในแหล่งนั้นๆ และรู้จักวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธีระมัดระวังและช่วยกันดูแลรักษาสมบัติส่วนรวม ให้คงอยู่สืบไป